ครับทีนี้เรามาถึงหัวข้อสุดท้าย ของสัตววิทยาเบื้องต้น หรือ Introduction to Morphology นะครับที่ผู้เรียนภาษาศาสตร์เบื้องต้นควรจะเข้าใจเป็นพื้นฐานนะครับ ก่อนที่จะเรียนต่อในระดับสูงขึ้นต่อไป หรือเพื่อจะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับ หัวข้อนี้ก็คือ English word formation English word formation ก็คือเรื่องของการสร้างคำในภาษาอังกฤษ ว่า คำในภาษาอังกฤษใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีกระบวนการเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับวิธีการสร้างคำศัพท์ในภาษาอังกฤษจริงๆแล้วก็มีอยู่หลายวิธีด้วยกัน แต่วิธีที่ใช้กันมากที่สุดก็คือ วิธีที่เรียกว่า derivation คำคำนี้เมื่อกี้เรารู้จักกันแล้วนะครับ เรื่องของ derivational affixes หรือว่า derivational morpheme ก็หมายถึงการสร้างคำโดยเติม prefix หรือ suffix ลงไปที่ root word หรือรากศัพท์นั่นเองนะครับ ทีนี้เรามาดูวิธีการสร้างคำโดยเริ่มจากวิธีแรกที่เรากล่าวไปเมื่อกี้เลยนะครับ ถือว่าเป็นวิธีที่1นะครับก็คือวิธีที่1ก็คือ derivation เป็นการสร้างคำโดยการเติม prefix กับ suffix prefix เติมข้างหน้า suffix เติมข้างหลัง เติมตรงไปไหนครับเติมตรงไปที่รากศัพท์หรือ root word นั่นเอง ตัวอย่างที่เห็นนะครับ เช่นคำว่า teacher teacher ที่แปลว่าครูเนี่ยนะครับ มาจากพระศัพท์ teach ที่แปลว่าสอน เราเติม er เข้าไปข้างหลัง จาก teach กลายเป็นคำศัพท์ตัวใหม่เป็น teacher โดยการเติม er ลงไปก็คือเติม derivational affix ลงไป เปลี่ยนความเปลี่ยน part of speech จาก verb กลายเป็น noun นะครับ ตัวอย่างที่สองคำว่า encourage encourage ก็ได้มาจากคำเติม prefix en n เข้าไปข้างหน้าคำว่า courage ปกติคำว่า courage แปลว่ากล้าหาญ พอใส่ encourage เข้าไปนะะ courage เป็นคำนาม เติม encourage เข้าไปกลายเป็น verb เป็นคำกริยา แปลว่าให้เกิดความกล้าหาญ พูดง่ายๆก็คือให้กำลังใจ encourage เป็น verb แปลว่าให้กำลังใจ ต่อไปนะครับอีกคำหนึ่งตัวอย่างหนึ่งคือคำว่า education education แปลว่าการศึกษา มาจากคำว่า educate educate educate เป็น verb เติม a t i o n ซึ่งเป็น suffix นะครับ Asian เข้าไปข้างหลังเป็น education แปลว่าการศึกษา ก็จะเปลี่ยนคำว่า educate verb กลายเป็น education คำนาม นี่ก็คือเป็นการสร้างคำศัพท์แบบที่หนึ่ง คือการเติม prefix บางตัวก็เติม suffix เข้าไปนะครับ ต่อไปเป็นวิธีการสร้างคำวิธีที่สองนะครับ วิธีนี้เรียกว่า compounding compounding วิธีนี้สร้างโดยการนำเอาฟรีมอร์ฟิมส์2ตัวนะครับคือเอาสองฟรีมอร์ฟิมสองฟรีมอร์ฟิมนะครับเอามาต่อกัน พูดง่ายคือเอาคำมาต่อกัน 2คำนะครับภาษาไทยเรียกคำประเภทนี้ว่าคำสมาร์ทเอาคำมาชนกัน และกลายเป็นอีกคำหนึ่งนะครับวิธีนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่า compounding ตัวอย่างเช่นคำว่า classroom classroom มาจากคำว่า class กับคำว่า room รวมกัน กลายเป็น classroom เป็นอีกคำหนึ่ง skyscraper อีกคำหนึ่งนะฮะ skyscraper sky แปลว่าท้องฟ้านะฮะ scraper ก็คือไต่ขึ้นบนท้องฟ้า รวมกัน skyscraper แปลว่าตึกระฟ้าเป็นตึกที่พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้านะครับตึกระฟ้า skyscraper นี่เป็นต้น อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ คือคำว่า wallpaper wallpaper เรารู้จักคำว่า wall แปลว่าผนังหรือกำแพง paper แปลว่ากระดาษ เอาสองคำนี้มารวมกัน กลายเป็นคำศัพท์อีกตัวหนึ่งคือ wallpaper ก็คือเป็นกระดาษที่เราใช้ติดแปะผนังนะแทนที่จะทาสีเราติด wallpaper ที่บ้านเรารู้จักกันดีนะครับก็เป็นคำศัพท์ใหม่เป็น wallpaper นี่เป็นต้นนะครับในการนำเอาคำสองคำหรือมากกว่าสองคำเอามาต่อกันที่เรียกว่า compounding เนี่ยนะครับ มันมีวิธีการทำได้ 3 แบบด้วยกันนะครับ แบบที่ 1 ก็คือ นำเอาคำสองหรือสามคำนั้นมาเขียนต่อกันไปเลย ติดกันเป็นคำเดียวกันไปเลย เขาเรียกว่า full compound เช่นคำว่า toothpaste toothpaste มาจากคำว่า tooth ที่แปลว่า ฟัน paste หมายถึงไอตัวแป้งนะฮะตัวแป้งเละๆนั่นแหละนะฮะนั้นมารวมกันเป็น toothpaste ก็แปลว่า ยาสีฟันนะครับอีกตัวอย่างหนึ่ง bookshelf bookshelf มาจาก book หนังสือ shelf แปลว่าหิ้งหรือชั้น เอามาต่อเขียนเป็นคำเดียวกัน จากหนังสือกับหิ้งรวมกันกลายเป็นหิ้งหรือชั้นหนังสือ bookshelf ตัวอย่างที่ 3 guest house guest house คำว่า guest หมายถึงแขก หรืออาคารตุกะที่มาเยี่ยมเยือนเรานะครับ guest house ก็แปลว่าบ้าน รวมเป็น guest house หมายถึงบ้านรับรองแขกอย่างนี้เป็นต้นนะครับ แบบที่ 2 นะครับ เมื่อกี้คือเอาคำมาต่อกันไปเลย แบบที่ 2 คือเอาคำสองคำมาต่อกัน แต่ใช้เครื่องหมาย dash หรือเครื่องหมาย hyphen เขาเรียกว่า hyphenate นะครับเครื่องหมาย dash หรือเครื่องหมาย hyphen ขั้นระหว่างคำอันนี้เรียกว่า closed compound นะครับ closed compound เช่นตัวอย่างคำว่า brother in law brother in law มีศัพท์3ตัวมาเตะเรียงต่อกัน แต่โดยใช้ dash เชื่อมกัน brother ขีด in ขีดแล้วก็ law นะครับรวมกันเป็นอะไรครับ brother in law brother แปลว่าพี่ชาย brother in law รวมกันกลายเป็นพี่เขยนะคือพี่ที่มาเป็นพี่เราทางกฎหมายนะ brother in law กลายเป็นคำศัพท์ตัวเดียวนะครับ อันที่2เช่นคำว่า six pack นะเวลาไปออกกำลังกายเรามี six pack นะจากคำว่า six เล็กหกแล้วก็แพ็กหมายถึงที่เป็นก้อนๆรวมมาต่อกันซิกขีดแดดแล้วก็แพ็กกลายเป็นคำคำเดียวคือซิกแพ็กหมายถึงบริเวณตรงนั้นนะครับ ต่อไปอีกอันหนึ่งนะครับคือคำว่า self esteem นะ self esteem ก็เป็นจากคำว่า self บวกกับคำว่า esteem มีแดดขั้นกลางกลายเป็นว่า self esteem นะ ต่อไปข้อ 3 แบบที่ 3 เขียนแยกกัน อันนี้เขียนติดกันไม่ได้เลยนะครับต้องแยกกัน แต่ก็ถือว่าเป็นคำคำเดียวกันนะครับ อันนี้เราเรียกว่า open compound open compound เช่นคำว่า ice cream ice cream นะ ice ทุกคนรู้แปลว่าน้ำแข็ง cream หมายถึง ครีมทั่วๆไปที่มันเละๆเร็วๆเนี่ยนะฮะครีมรวมกันเป็นไอศครีมก็หมายถึงขนมหวานที่เราทานกันนะฮะไอศครีมแต่ต้องเขียนไอซ์คำหนึ่งครีมคำหนึ่งแต่ก็ถือเป็นคำเดียวกันนะฮะสองอันนี้ฟูมูนเช่นเดียวกันฟูเต็มมูนดวงจันทร์ฟูมูนพระจันทร์เต็มดวงไฮสคูลไฮว่าสูงสคูลโรงเรียนไฮสคูลมารวมกันแปลว่าโรงเรียนมัธยมนะครับก็คือก่อนคือเข้ามหาลัยอ่ะนะก็จะเป็นไฮสคูลคือเรียนมัธยมทั่วไป ไฮสคูลนี่เป็นต้นนะครับ ครับวิธีที่กล่าวไปเมื่อกี้นะครับคือ compounding นะครับ ต่อไปวิธีที่3นะครับ เรียกว่า conversion conversion เป็นวิธีการสร้างคำที่ใช้กันมากในปัจจุบันนะะเพราะว่าเป็นวิธีการทำง่ายๆนะครับ ก็คือการนำเอาคำเดิม ซึ่งอยู่ในรูปของ word class หรือ part of speech อันเดิมนะครับ แล้วมาเปลี่ยน สลับ word class หรือ part of speech กัน เช่น จากเดิมที่เราใช้เป็น noun เรามาใช้เป็น verb จากเดิมที่ใช้เป็น verb เอามาใช้เป็น noun นี่เป็นต้นนะครับ conversion นะคือสับเปลี่ยนกันอย่างนี้นะครับ ก็กลายเป็นคำใหม่ขึ้นมา เช่นคำว่า party party คำว่า party คืองานปาร์ตี้เนี่ยนะครับ ปกติเรารู้จักเป็นคำนาม แต่เราสามารถนำมาใช้เป็นคำ verb ก็ได้ to party อย่างนี้เป็นต้น เช่น we will be at the party นี่เป็นคำนามนะครับ ถ้าเป็น verb ก็เช่นบอกว่า they like to party they like to party อย่างนี้เป็นต้นอันนี้กลายเป็น verb ไป คำว่า milk ปกติรู้จัก milk คือน้ำนมนะฮะ สามารถทำเป็นกริยาได้เป็น verb ได้คือ to milk นะฮะ ถ้าเป็นคำนามตัวอย่างเช่น he likes to drink milk he likes to drink milk แน่นอนชอบเขาชอบดื่มนม แต่อีกประโยคหนึ่งนะครับ he milks the cows on farm every morning. He milks the cows on farm every morning. แปลว่าเขารีดนมวัว ไม่ได้แปลว่าดื่มนมแล้วนะฮะ หมายถึงอาการเป็น verb he milks the cow คือเขารีดนมวัว นะฮะ ต่อไปนะครับอีกคำหนึ่งเจอกันบ่อยมากคือคำว่า email email คำคำนี้เรารู้จักเป็นคำนามอีเมลก็คือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมฮะ เป็นคำนาม แต่เราสามารถนำมาเป็น verb ได้นะครับ แล้วมาดูตัวอย่างที่เป็นคำนามก่อนนะครับ this is her email this is her email นี่คืออีเมลของหล่อน อาจเป็นคำนามแน่นอน อีกประโยคหนึ่งเราเอาอีเมลเป็น verb บ้าง she emailed me yesterday นะครับหล่อนส่งอีเมลมาให้ฉันเมื่อวานนี้ นะครับ เป็น she emailed me yesterday ก็กลายเป็น verb อีเมลเติม ed ได้ เห็นไหมครับ คำเมื่อกี้เป็น conversion ที่เปลี่ยนจาก now เป็น verb นะครับ ทีนี้เรามาดู conversion ที่เปลี่ยนจาก verb เป็น now บ้างนะครับ ตัวอย่างเช่นคำว่า must m u s t must โดยทั่วไปเรารู้คำว่า must เป็น verb ใช่ไหมครับ เช่น you must eat your soup you must eat your soup คุณต้องทานซุปของคุณนะเราสามารถเอาเป็นคำนามได้ เช่น it is a must ใช้ a เติมข้างหน้า must ได้เหมือนกับเป็นคำนามอันหนึ่งแปลว่า it is a must that you call him มันเป็นความจำเป็นที่คุณต้องโทรหาเขาอย่างนี้เป็นต้นนะครับ a must กลายเป็นคำนามได้ to attempt เช่นเดียวกันนะฮะเป็น verb ก็จะเปลี่ยนมาเป็น noun เป็น attempt เป็นคำนาม ตัวอย่างเช่น the students attempt to succeed the student attempt to succeed อันนี้เป็น verb นะครับ ทีนี้ถ้าเป็นคำนามก็จะเป็น they have no attempt to try they have no attempt to try no attempt attempt นี่ก็กลายเป็น noun ไปนะครับ ตัวอย่างหนึ่งคำว่า doubt to doubt doubt เป็น verb แปลว่าสงสัย doubt เปลี่ยนเป็นนามก็ได้ เช่น I doubt that he has no credit I doubt that he has no credit ฉันสงสัยว่าเขาไม่มีเครดิตแล้วนะครับ ถ้าเป็นคำนาม เช่น I have no doubt for his credit no doubt doubt ตัวนี้เป็นคำนาม ไปซะนะฮะ แปลว่าข้อสงสัยนี้เป็นต้นนะครับ ต่อไปเรามาดูนะครับ uh, conversion ที่เปลี่ยนจาก adjective หรือ adverb กลายเป็น verb นะครับ เช่น adjective คำว่า dry กลายเป็น to dry ตัวอย่างประโยคเช่น the weather is dry the weather is dry นี่ยังเป็น adjective อยู่นะครับ แต่ถ้าเป็น verb เช่น he wants to dry his clothes he wants to dry his clothes to dry กลายเป็น verb แล้วครับตรงนี้ คำว่า free คำต่อไปนะครับ เช่นเดียวกัน free เป็น adjective สามารถเอามาเป็น verb ที่หมายความว่า to free ซึ่งแปลว่าปล่อยเป็นอิสระ เช่นตัวอย่างประโยคว่า we will have a free lunch today we will have a free lunch today อันนี้กลายเป็น a free lunch free เป็น adjective นะครับ และสามารถอีกประโยคหนึ่งนะครับ พอเป็น verb เช่นบอกว่า I free the birds out of the cage I free the birds out of the cage ความหมายที่เป็น verb ก็แปลว่าฉันปล่อยนกออกจากกรง นะครับ adjective better ก็สามารถกลายเป็น verb ได้ มีความหมายว่า to improve มีความหมายว่าทำให้ดีขึ้น ปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับตัวอย่างเช่น if you want better grades you have to better your English if you want better grades you have to better your English better ในในคลอสหน้าของประโยค เป็น adjective แปลว่าเกรดดีเกรดที่ดีขึ้นดีกว่าเดิม อันที่สองอส่วนที่สองของประโยคนะครับ you have to better to better นี่เป็น verb นะฮะ คุณจะต้องพัฒนาภาษาอังกฤษของคุณ หรือปรับปรุงภาษาอังกฤษคุณให้ดีขึ้นกลายมาเป็น verb ได้ อีกตัวอย่างนะครับ คือคำว่า down down ปกติเป็น adverb แต่ว่าลงไปข้างล่าง ต่ำลงไปใช่ไหมครับ มาเป็น to down มาเป็นกริยา เช่น please write down your name แปลว่ากรุณาเขียน หรือว่าจดชื่อของคนลงไป write down your name อันนี้เป็น down เป็น adverb นะฮะ write down ต่อไปถ้า down เป็น verb เช่น please down your hand please down your hand มีความหมายว่ากรุณาเอามือลง ก็คือ down ตัวนี้มีความหมายเหมือนกับว่า put down ก็คือเอามือลงนั่นเองนะครับ ต่ไปเป็น conversion ที่เปลี่ยนจาก adjective เป็น noun บ้างนะครับจาก adjective เป็น noun เช่น ตัวอย่าง adjective คำว่า native native นะครับดูตัวอย่างกันเลยนะครับ he studies English with the native speakers he studies English with the native speakers native ตัวนี้เป็น adjective ขยาย speakers แปลว่าผู้ที่พูดผู้เป็นเจ้าของภาษานะพูดภาษา นั้นๆถึงเป็นเจ้าของภาษาเรียกว่า native speakers นะครับ อีกตัวอย่างหนึ่ง the two natives are very kind เอาคำว่า natives เฉยๆมาเป็นคำนามเลยนะครับ the two natives are very kind หมายถึงเจ้าของภาษาทั้งสองคนนั้นนะใจดีมาก are very kind อีกตัวอย่างหนึ่งคำว่า short ที่รู้จักกันดี short ที่แปลว่าสั้นเนี่ยนะครับกลายเป็นคำนามก็ได้นะครับ เช่น her pants are too short her pants are too short กางเกงของหล่อนสั้นมาก อันนี้สั้นนี้เป็น adjective นะครับพอเป็น w o r d พอเป็นคำนามบ้าง short เอาเป็นคำนาม ก็จะกลายมาแปลว่า short เป็นกางเกงขาสั้นไปเลยหมายถึงตัวกางเกงไปเลยนะครับ เช่นบอกว่า she bought new shorts yesterday she bought new shorts yesterday หล่อนซื้อกางเกงขาสั้นตัวใหม่ เมื่อวานนี้นะหลายตัวนะครับ shorts ในนี้เป็นคำนามไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับ